วัสดีครับเขื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเขื่อนจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารโปรดของเขื่อนที่หัวหินนะครับจะเป็นยังไงอาหารทะเลสดแค่ไหนราคาดีแค่ไหนนะครับตามผมไปเลยขึ้นรถละไปกันเลยครับ ร้านที่จะไปนะครับ ชื่อร้านว่าเจติกนะครับไปนี่ง่ายมากขับตรงขึ้นไปเลยนะครับ อยู่ตรงเขาตะเกียบครับผมฟิลเขาเนี่ยคือแบบอาหารทะเลขึ้นจากเรือปุ๊บขึ้นมาสดๆเป็นๆเลยนะครับ ก็เข้าบ่อเลยแล้วก็เราเวลาเราไปเลือกเนี่ย วยเราก็เราก็เลือกแล้วก็เขาทำเป็นสดๆเลยครับเพราะฉะนั้นราคาจะค่อนข้างเฟรนลี่เพราะหนึ่งเขาชอบไม่ได้แพงมากสองค่อนข้างถูกครับผม แล้วก็สามนะครับค่อนข้างรักเคีย์แกนะครับ เพราะว่ากินมาหลายปีแล้วเวลาแกไปก็จะให้พิเศษหน่อยใครมานะก็อาจจะสกิดแกหน่อยแล้วก็บอกว่าอย่างที่เคยแนะนำมา ก็ได้นะคะเพื่อได้ส่วนลดแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่เคลมไม่เคลม ไป อย่าขับตรงไปเลย อย่างที่เห็นนะครับนี่อาหารทุกอย่าง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก็อย่างที่เห็นนะครับอาหารทะเลทุกอย่างสดเหมือนเดิมกินมาแล้วร้านนี้เราได้กินกันมา 3 ปีแล้วเนาะสามปีทุกครั้งที่มาเห็นต้องมาเยี่ยมเยียนนะคะสวัสดีค่ะกุ้งตัวใหญ่นะคะขออนุญาตจับกุ้งได้ไหมคะเอาเลยจ้ะกุ้งใหญ่นะคะดูนี่กุ้งใหญ่นะคะเฮียคะแล้วอย่างนี้เวลามาเนี่ยโทรมาจองมาจองอะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือต้องมาเลย ได้แล้วขอบอกนะครับว่าร้านอื่นเนี่ย อันนี้แอบกระซิบนะ ร้านอื่นนะคือมาแล้วหาที่จอดยาก อันนี้ถ้าเกิดเฮียรู้นะเดี๋ยวเฮียแกล็อกที่จอดให้ด้วย แต่ตอนนี้ขอขึ้นไปดูก่อนว่าเมนูอาหารมีอะไรบ้างตามถึงกันมากันเลยครับ เดี๋ยวอาหารจะมาอีกเรื่อยๆนะครับ เหลืออีกแปดอย่าง แต่ว่าตอนนี้ถ่ายอันนี้ก่อน เพราะว่าเดี๋ยวถ่ายไปกินไปอาหารจะไม่ได้เย็นนะครับ เพราะเพื่อนๆเนี่ยที่เรียนจบเรก่องเด็กด้วยกันวันนี้มากันเต็มโต๊ะเลยครับอ่ะตอนนี้นะครับเรามีกุ้งทอากระเทียม อร่อยมาก กระเทียมแซ่บมากนะครับ มีปูที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยใครไม่สบายใจนะครับ อยากได้ปูตายเขามีให้นะครับที่แบบน็อกไปแล้ว มีข้าวผัดปูนะครับ มีปลาหมึกย่างกุ้งเผา ับแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยขอเอ็นตอไซส์ที่เลยเพราะว่าสะอาดมากเกินเคยทานน้องคุณแม่คุณตาคุณยายพี่สาวมากินนะครับไม่เคยมีอาการท้องเสียแน่นอนแล้วถ้าใครมากินแล้วท้องเสียท้องเสียสักนะครับแต่ไม่เกี่ยวครับผมเขาไม่ใช่การันตีเขาไม่ได้จ้างมามากินเองจ่เองนะครับอย่างที่เห็นนะครับ ข้อดีของร้านนี้ที่เคยบอกตลอดแล้วบอกทุกคนตลอดนะครับคือมาแล้ว มีราคาอาหาร อันนี้ที่แปดเนี่ยคือบางทีราคาอาหาร ซีฟู้ดเนี่ยมันฟลักชูเอทมันมีขึ้นลงบ้าง แต่ว่าสั่งมามั่วๆแล้วมันทั้งพึมพำพึมพำเหมือนท่องคาถาแล้ว ราคามโนขึ้นมาที่นี่ไม่มีนะคะ เพราะว่าราคาทุกอย่างฟิกแน่นอนค่ะ แล้วเจ้าของร้านเฮียศักดิ์เนี่ยแกวัยรุ่นมากหนึ่งเมียสวยสองจ่ายพร้อมเพย์ได้ครับผมสามารถโอนเข้าบัญชีได้ เดี๋ยวจะมีอะไรอีกนะ เรามาดูกันแต่ว่าเราจะกินโชว์เลยว่า อร่อยแค่ไหนนะครับจะไปดูกันเลย อ่ะจะชิมปลาหมึกให้ดูกับน้ำจิ้มนะครับ จริงๆแล้วเพื่อนอะเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่ง แต่เพื่อผู้ชมแล้วจะลองจิ้มพริกเยอะๆให้ดูนะครับ นี่นะน้ำจิ้มนะ ทำใหม่ทุกวันนะครับ สดเหมือนเดิมครับ คือปลาหมึกเนื้อกุกมากแล้วก็หวานมากเพราะว่าขึ้นจากเรือมาเนี่ยเราก็ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ขอบอกว่าเนื้อเนี่ยแน่นมากแล้วก็ไม่ยุ่ยเลยสำหรับคนที่ชอบกินน้ำจิ้มที่ไม่ติดหวานมากเปรี้ยวนำก่อนแล้วก็เปรี้ยวตาม แล้วก็เผ็ดครับผม แต่ไม่เผ็ดจนแบบกินไม่ได้นะแต่เชื่อว่าอันเนี้ยมาแล้วก็เป็นครอบครัวได้เจสักคะถ้าเกิดมาแล้วมีเด็กมีน้ำจิ้มเด็กได้ไหมคะมีครับน้ำจิ้มเด็กนิดนึงได้ไหมคะ ต้องขายทุกกลุ่มค่ะเจาะกลุ่มเดียวไม่ได้ค่ะ ตาละไปกินก้างโชนนะคะก้างกระเทียม ขอบอกว่ากระเทียมที่นี่แซ่บมาก แต่มีข้อเสีย คือ กินแล้วเปิดไกรเดอร์ไม่ได้นะคะ เพราะว่าจะมีกลิ่นปากค่อนข้างแรง นี่นะครับกระเทียมนะครับ คุณบอกน้ำยาบนปากเขาได้น้ำยาบนปากเขาได้คุณแชมป์บอกน้ำยาบนปากเขาได้นะคะ เนื้อก้างยังสรุอยู่เลยครับ บางทีเนื้อก้างแบบ พอก้างเหมือนกับแบบเก่าแล้วครับเนื้อมันหดนี่คือเนื้อเต็มมคือควักมาแล้วก้างเต็มเลยครับ จะแกะปูให้ดู เห็นแต่งตัวเวนลานเรเวแบบนี้แกะปูเป็นนะคะเดี๋ยวจะแนะนำวิธีแกะปูวันอะวันทุกคนได้ฟังกัน อันนี้ที่บ้านคุณแม่นะครับแม่ก้างสอนมาจากที่ที่แล้วพอหยิบปูขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องถอดกระโปรงเขาก่อนนะคะต้องถอดแบบนี้กกระดุมนี้อ่าจะต้องลดค่ะไม่มีกระดุมค่ะชุดแจรสนี้ถอดเวอร์ชันแค่เลืฟลอยได้เลย างที่เสร็จแล้วนะครับดึงกระดองออกมานะครับปูสดไม่สดเราดูกันอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าน้องปูเนี่ยมีมันนี้เต็มเลยนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บให้ทำง่ายขึ้นทำยังไงหักครึ่ง ตรงนี้เวลาปูเขาหายใจเนี่ยเขาหายใจผ่านตรงนี้เพราะนั้นก็มีของที่ค่อนข้างไม่สะอาดเยอะให้แกะตรงนี้เรียกว่าเสื้อในให้แกะเสื้อในปูออกนะครับบางคุณแม่สอนเด็กนี่คือเป็น sexual education ด้วยนะครับนี่นะครับแต่จะดูดปูให้ดูนะครับ เนื้อปูสดมากอันนี้คือหวานแบบหวานเจี๊ยบหวานแบบหวานเหมือนเฮียศักสักเอาไปแช่น้ำเชื่อมมานะคะ หวานมาก วันนี้ปูโลเท่าไหร่ครับพี่ศักปูวันนี้โลละห้าร้อยสิบราคาถูกมาก อันนี้อะไรครับคุณแ้งมาดามชอบนะดูความหิวดูไฟหอยก่อนสดนุ่ม เทียบกับใบเชียวลูกตานะคะ ตากดกดนี่ไม่ได้กดใครอยู่นะคะ มันหน้ามันแข็งอยู่เพิ่งฉีดโบท็อกมาสี่วันนี่นะคะอันนี้ไม่จิ้มนะคะแต่รสชาติเพี้ยนเพราะว่าข้าวผัดฉ่ำมาแล้ว อร่อยเกินมึงืออมา อันต่อมากุ้ง อ่ะเราแกะกุ้งนี่ให้ดูก่อนน้ำจิ้มนะครับจะาจิ้มให้ดูเลย นี่ดูดีแกะออกมาหัวยังติดมันกุ้งอยู่เลยครับมีเห็ดแม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเทกันที่ห้องน้ำนะคะอร่อยวันนี้แซ่บตุ่นที่มีชาาค่ะนี่นะครับขออนุญาตนะครับคิอนี่โดนล็อกเน่าอยู่อลีกยนมากี่เดือนแล้วกลับมากินหนียว ้านอยากกินนี่ก็สิทธิ์เก่าพระรามเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่เผือนเนี่ยขัดซ่วมไม่ได้น้องเน็กต้นขัดซ่วมแทนค่ะนี่ก็โดนเหมือนกันค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะอันนี้กุ้งไซส์กลางทอดกระเทียมนะครับ ที่นี่ทอดแบบกินหางกินหัวกินขากลืนเธอไปทั้งตัวได้เลยครับผม นี่นะครับเดี๋ยวดูเลย อร่อยมากอ่ะ เป็นกุ้งสดๆมาแล้วเนื้อกรอบตอนทอดกระเทียมแล้วลาดอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้รีเควสใ์เฮียสักต้มแบบลวกแบบตึงเลือดนิดนึงสุดนิดนึงเห็นไหมคะคอคโคสับอันนี้เพื่อนแชมป์บอกว่าสั่งมาเป็นยำวุ้นเส้นแต่ตอนนี้มาแล้วงงมากเพราะว่ากุ้งเนี่ย มันจะเยอะกว่าวุ้นเส้นนี่ค่ะ เดี๋ยวเราต้องดูบินตอนจบนะบินเท่าไหร่เพราะว่าเคยมั่นใจมากว่าราคาแบบเฟรนลี่มากแล้วก็ s u พ p o r t local b u s i ส e s นะคะใครมีชุดธุรกิจอะไรตัวเองเนี่ยส่งชุดกับอิสซรี่มาได้ตลอดนะคะ เราก็เดี๋ยวจะช่วยกันโปรโมทครับเพราะว่าเราเป็น local business เราช่วยกันเราสปอร์ตกันค่ะแต่ขอกินต่อนะครับอยากให้มาจริงๆ แล้วจะรู้ว่ากินอาหารทะเลแบบสุกๆ ที่แบบ มาจานเดียวเราอยู่ แล้วกินอย่างอื่นต่อได้เลย เราไม่ต้องสั่งอีกจานหนึ่งเนี่ยคืออะไร คือบางทีเราไปร้านอาหารทะเลร้านอื่นเนี่ยเขามาเนี่ยสั่งสั่งมาหมึกแบบเดียวมา 4 ชิ้นต้องสั่งเบิ้ลอีกจานหนึ่งราคาคูณ2ไปที่นี่คือเขามาเขามาเลย 12 ชิ้นไปเลยนึกออกปะคือสั่ง1จานจบแล้วไปกินอย่างอื่นต่อได้เลย ขอต้อนรับผัดน้ำพริกเผานะครับ เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดเมนูโปรดของคือมี 3 อย่างนะครับมันโตะวันนี้คือมีนี่เลยกุ้งทอดกระเทียมขอยตลับเฮียเขาจะรู้เลยขอยตลับน้ำพริกเผาแล้วก็ปลาหมึกมากี่ครั้งสั่งหมดนะครับ ถ้าเกิดวันนี้ดูเลอะเทอะดูไม่สุภาพยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับอร่อยมากครับเดี๋ยวมีอะไรจะอินเสิร์ตเพิ่มเติมให้อีก แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเคลียร์กับเพื่อนๆแล้วก็ตากล้องเนี่ยไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีก 15นาทีเราเจอกันเจอกันครับ จะขอบินหน่อยครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆทานราคาเพราะเกิดนะพอเราราคานี้ได้อยู่แล้วมากินบ่อย แล้วที่าครมาดามะมาดามไข่มุกมาดามไข่มุกร้อยล้านว่าเท่าไหร่ครับวันนี้สี่พันห้าเฮียล่ะสามนะครับสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดประทานของกลุ่มสี่พันสองสี่พันสองนะคะสี่พันห้าค่ะสี่พันห้า เอางี้ดีกว่าคนชนะเคยเลี้ยงกาแฟแก้วหนึ่งละกันกาแฟโอเค้กโอเคไหมโอเค แล้ว โอเคไหมอย่าหวังอะไรมากเลยมีแค่นี้จริงๆช่วงนี้ โควิดเศรษฐกิจไม่ดีนะครับหวยที่ออกคือทั้งหมดนะครับ มีทั้งหมด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 อย่างรวมเครื่องดื่มน้ำแข็งทุกอย่างนะครับหวยออกที่ 3,500เดี๋ยวแชมป์ค่ะได้รับที่ต์บอสืซอรกาหนึ่งแก้ว แล้วก็ซื้อคืนด้วยนะคะเดี๋ยวจะคุยกับลุงแกนิดนึงให้เจ๊ยแกเนี่ย ฝากร้านว่าเออมายังไงดอกกรงไหนโทรอะไรได้นะครับจะได้มากันถูกได้กินเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมารอบหน้าเนี่ยเผื่อเปลี่ยนชื่อร้านหนีไปอีกครับผม ตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะ ชื่อลุงสันใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะ อันนี้ขอถามหน่อยว่าทำไมอาหารมันถึงสด แล้วราคาดีได้ขนาดนี้คะลุงสันก็ของมันขึ้นมาจาก เรือประมงหน้าบ้านนี่เลยแล้วก็ราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก คือตั้งใจราคาว่าให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยทานได้ แล้วก็ขึ้นมาจากเรือประมงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะก็ครับคือขึ้นมาแล้วก็สดเลยถามตรงๆเลย ถ้าเกิดเรามาทานอย่างนี้ก็คือให้กับเราสนับสนุน เอ่อโลคอลบิสเนสธุรกิจแบบคนพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะก็ขอฝากกันนะครับถ้าเกิดอยากมาโทรได้เบอร์ไหนคะศูนย์แปดี่0 8 4 1 1 4 1 1 4หนึ่งี่สามหนึ่ง1431นะครับ แล้วมีเฟซบุ๊กมีอะไรอย่างนี้ ลุงศักด์เคยพูดนะครับ อ่ะลุงสักด์เลยเดี๋ยวนูแปะลิงไว้ข้างล่าง ข้างล่างข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้ถึงขอขอบคุณมากนะครับต้องบอกทุกคนเหมือนว่ามากินที่นี่3ปี พาคุณพ่อคุณแม่พี่สาวน้องสาวครับมากินครบแล้วครับ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมากินอีกยังไงขอฝากพวกเป็นอะไรดีนะคะขอบคุณครับ เดี๋ยวไปกินกาแฟกัน แล้ววันนี้เดี๋ยวเราปิดเทปขอบคุณครับ ที่ลุงศักดิ์บอกว่าได้ราคาถูกเนี่ยเพราะว่าขึ้นจากเรือขึ้นจากเรือแล้วก็ไปร้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่เห็นเข้าใจนะก็คือว่าไม่ผ่านคนกลางเยอะ แล้วก็อย่างที่บอกเป็น local b ว s สเลตจริงๆ ก็คือทำแล้วก็ซัพพอร์ตกันละกันครับผม เพราะฉะนั้นใครฝากมาขับมะเกียบนะครับฝากดูแลลุงศักดิ์ด้วยเพราะว่าฉันเขิน ไม่ค่อยได้กลับมาเมืองไทยแล้วไม่ค่อยได้เจอแกได้กลับบางทีก็เหมือนแกได้นั่งคุยนั่งกอดแกน่ารักกับเขินมากเกียน่ารักกับเขินมากก็ขอฝากร้านลุงศักดิ์ซีฟู้ดได้อ้อมกอดทุกคนนะครับ แต่ตอนนี้ขอไปกินกาแฟก่อนแต่ดูวิวไปก่อนนะครับ วันนี้นะครับก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับก็แอบมาทานกาแฟต่อที่แอสเบสที่สำคัญนะครับร้านน่ารักมากมีเค้กช็อกโกแลตแถมมาให้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ลุมไปหมดแล้วถ่ายไว้ไม่ทันนะครับ ก็ขอปิดกรอบไว้วันนี้ละกันครับผมก็ที่สำคัญนะครับใครอยากดูอะไรอยากให้ไปไหนอยากพาไปกินอะไรนะครับหรืออยากดูคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกข้างล่างกันได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปอยู่กับเพื่อนๆที่จะอังกฤษก่อนนะครับขอบคุณครับ